Música กลับมาอีกครั้งนะคะกับโมดูลที่3ค่ะการหาสถานที่ถ่ายทำแล้วก็ฉาก หลายคนคงบอกว่าเออหาสถานที่ถ่ายทำนี่ต้องเรียนมีทฤษฎีด้วยเหรอฉากเนี่ยเราไปถ่ายตรงไหนก็ได้มีนะคะ แต่ถ้าเราศึกษามันดีพอมันจะทำให้เราเนี่ยบริหารจัดการในการหาสถานที่ทำให้งานที่เราถ่ายทำเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะ เรามาดูเลยว่า การจัดหาสถานที่ถ่ายทำเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะมันเป็นการจัดเตรียมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่เราจะใช้เป็นฉากนะคะ แล้วก็สามารถถ่ายทำได้ราบรื่นประสบความสำเร็จด้วยเวลาที่เรากำหนดนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทราบก็คือว่าเมื่อเราหาสถานที่ถ่ายทำเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเราต้องการฉากนั้นนะกลางวันหรือกลางคืน หรือฉากภายนอกหรือภายใน แต่ถ้าเป็นฉากภายนอก คุณก็จะต้องรู้ข้อจำกัดของมันก็คือ ดวงอาทิตย์แสงเมฆนะคะซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นะคะ แต่ถ้าคุณเลือกถ่ายในโรงถ่ายภาพยนตร์ หรือสตูดิโอเนี่ยคุณจะพบว่าคุณควบคุมแสงได้ดี คุณควบคุมเสียงได้ คุณสามารถเซตวางอุปกรณ์ในพื้นที่ในสตูดิโอของคุณได้ สถานที่ที่เราเลือกใช้ให้เหมาะสมนั้นจึงมีความสำคัญมากค่ะ การเตรียมสถานที่ถ่ายทำอย่างที่บอกแล้วนะคะว่ามันจะมีสถานที่ถ่ายทำที่เป็นในสตูดิโอหรืออนอกสถานที่หรือเขาเรียกว่าโลเคชันนะคะเคยได้ยินคนที่พูดใช่ไหมคะว่าต้องไปหาโลเคชันนะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะ ข้อดีของการควบคุมคุณสภาพแวดล้อมของฉากในการถ่ายแล้วก็เสียงเนี่ยในสตูดิโอเนี่ยจะทำได้ดีกว่า แต่ว่าเราจะพบปัญหาว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ ซึ่งค่าใช้จ่ายของสตูดิโอกับหรือต้องใช้ไฟพิเศษนะคะ อุปกรณ์พวกนี้มีราคาค่ะ มันจะทำให้งบประมาณของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ เราต้องพิจารณาไปหลายๆ ส่วนประกอบกันนะคะ ดังนั้นก็จะสรุปได้เลยว่า ถ้าเราจะมีปัจจัยในการตัดสินใจก็คืออันดับแรกเลยเห็นไหมคะ งบประมาณคือค่าใช้จ่ายที่ที่มันต้องไม่มากเกินไปนะคะการควบคุมแสงสีเสียงนะคะและพื้นที่ที่มากพอที่เราจะถ่ายวางไฟวางตำแหน่งของกล้องได้ดีนะคะงานที่เกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำอ่ะบุคลากรที่สำคัญก็คือผู้กำกับศิลป์ค่ะเพราะว่าผู้กำกับศิลป์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่จะตกแต่งเปลี่ยนแปลงให้สถานที่ที่มีอยู่แล้วหรือต้องสร้างใหม่เนี่ย ออกมาดีนะคะ หรือถ้าต้องสร้างฉากก็ต้องออกแบบให้มันมีความยืดหยุ่นง่ายต่อการถ่ายนะคะ มุมกล้องถ่ายแล้วเหมือนแล้วดีนะคะ อันนี้สำคัญ หน้าที่ของผู้กำกับศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการหาสถานที่ถ่ายทำคืออันดับแรกเลยค่ะ เมื่อได้รับบทมาแล้วเขาต้องวิเคราะห์บท หลังจากนั้นเขาต้องไปพูดคุยกับผู้กำกับว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบนี้ยังไงหลังจากนั้นก็ต้องถ่ายทอดความคิดของผู้กำกับเนี่ย ออกมานะคะให้เป็นงานศิลป์นะคะ แล้วก็ร่างต้นแบบ และเมื่อออกแบบผ่าน ขั้นตอนได้รับการยอมรับก็ส่งพิมพ์เขียวหรือแบบเนี่ยไปให้ช่างเขียนบท หลังจากนั้นหน้าที่สำคัญเลยค่ะ เสนองบประมาณในการผลิตฉากนั้นนะคะ ซึ่งเสนอขึ้นไปอาจจะ yes หรือ no ก็ได้นะคะ ถ้าถ้า no นี่ก็คงแพงไปก็ต้องกลับมาปรับเพิ่มลดนะคะหลังจากนั้นก็ดำเนินการสร้างฉากค่ะ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์เนี่ยหลังจากที่เขาเสนองบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะต้องควบคุมดูแลการสร้างฉากให้เป็นไปตามแบบแผนนะคะต้องทำให้เหมือนทำให้ดีมุมกล้องต้องใช้ได้ค่ะ ขั้นตอนการหาสถานที่ถ่ายทำนะคะคือขั้นแรกเลยก็คือเราดึงบทออกมาแล้วรวมกลุ่มสถานที่ ที่ถ่ายที่ที่เดียวกันนะคะ เสร็จแล้วไปติดต่อสอบถาม อาจจะไปติดต่อประชาสัมพันธ์ ดูจากแผ่นพับ เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตนะคะเสร็จแล้วจัดการบริหารการเดินทางค่ะ คือส่งตัวแทนนะคะอาจจะเป็นผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจ แล้วก็ช่างภาพเนี่ยออกไปตามสถานที่นั้น แล้วถ้าทำการบันทึกภาพอย่าลืมนะคะบันทึกภาพต้องเป็นภาพที่เป็นมุมกว้าง หรือใช้โหมดของแพนอรามาก็ได้นะคะ จะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมประกอบการตัดสินใจได้ดี หลังจากนั้นก็จะต้องนำภาพเข้าที่ประชุม พอที่ประชุมตกลงเสร็จเรียบร้อยนะคะ ผู้กำกับศิลป์นะคะและผู้กำกับภาพ ผู้กำกับการแสดงทั้งหมดนี้จะต้องไปดูสถานที่จริงนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีสถานที่สำรองไว้ด้วยในกรณีฉุกเฉินนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะหาสถานที่ให้เหมาะสมนะคะมีอยู่2ออย่างคือเหมาะสมทางด้านการจัดการแน่ๆค่ะคือใกล้ แล้วก็ต้องมีความหลากหลาย ราคาต้องไม่แพง ไม่มีสิ่งที่จะเสียหายง่ายนะคะและมีความสะดวกในการจัดฉากด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นความเหมาะสมในงานทางด้านศิลปะเนี่ยมันจะต้องถูกต้องตามข้อเท็จจริงของเรื่องนะคะได้บรรยากาศและความรู้สึกที่ดี มีพื้นที่สลับเป็นหลืบซับซ้อนเพื่อให้เกิดมิติของภาพ แล้วก็อาจจะต้องเลือกอฉากที่มีความหมายเชิงนัยยะเพิ่มอีกด้วยนะคะ ปัจจัยสำคัญประกอบการหาสถานที่ทำนะคะ เราจะตั้งเป็นคำถามเลยว่า แสงเนี่ยแสงในกระจัดฉากนั้นเป็นยังไง มีกระแสไฟฟ้าสำหรับการถ่ายทำหรือไม่ ถ้าสถานที่นั้นเนี่ยมีหน้าต่างเนี่ยจะรับแสงอาทิตย์จากหน้าต่างไหม หรือมีพื้นที่เพียงพอที่จะวางโคมไฟหรือเปล่านะคะ เราสามารถจัดเตรียมสถานที่ติดตั้งไฟก่อนการถ่ายทำได้หรือไม่ นะคะมีพื้นพื้นที่ว่างสำหรับไฟสำหรับเพดานไหมจำเป็นต้องใช้พัดลมคลายความร้อนของห้องไหมนะคะสำหรับสถานที่ถ่ายทำที่เป็นภายนอกที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอเนี่ยมันมันมันพอหรือมันมากเกินไป ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยต้องมีอุปกรณ์กรองแสงไหมนะคะถ้ากระแสไฟเราต้องตั้งคำถามเลยว่า แหล่งของกระแสไฟอยู่ที่ไหนนะคะกระแสไฟเนี่ยมีค่าแอมเพียงพอไหมที่เราต้องการนะคะแต่ละจุด นะคะโดยเราจะมีหัวหน้าช่างไฟเป็นผู้คำนวณกระแสไฟของกองถ่าย ซึ่งหากมีไม่พอเนี่ย เราต้องอขอกระแสไฟสำรองจากแหล่งใกล้เคียงนะคะ หรือถึงขั้นเช่ารถปั่นไฟค่ะ นอกจากกระแสไฟนะคะ แล้วก็รถปั่นไฟแล้ว เราต้องเตรียมสายไฟนะคะ อันนี้มันเหมือนสิ่งที่แบบ ไม่คาดคิดนะคะคือพอมีทุกทุกอย่างครบหมดสายไฟมีไม่พออันนี้สำคัญนะคะปัจจัยต่อมาก็คือเสียงนะคะเสียงนั้นเงียบพอไหมมีเสียงจราจร รบกวนจากข้างนอกไหมนะคะมีการวางแผนถ่ายทำแต่ละช็อตไมโครโฟนเนี่ยหันไปรับเสียงจากที่อื่นมาไหมแล้วก็มีเสียงดังจากสิ่งก่อสร้างข้างๆ หรือเปล่า อันนี้รายละเอียดเล็กน้อยมากเลยค่ะ ซึ่งทุกคนต้องให้ความสำคัญนะคะ ในส่วนต่อมาก็คือเป็นห้องแต่งตัวนักแสดงเนี่ย เราต้องดูนะคะว่ามันต้องมีห้องนะจำเป็นเลย คือห้องแต่งตัวนักแสดงไหมนะคะ แล้วห้องนั้นมันห่างจากฉากที่ถ่ายหรือเปล่านะคะ มีห้องน้ำไหม มีห้องพักไหมนะคะ แล้วก็สถานที่เนี่ยมันเงียบไหม แล้วมีพื้นที่สำหรับปรุงอาหารไหมนะคะ และมีพื้นที่เก็บ อุปกรณ์ชั่วคราวหรือไม่นะคะปัจจัยสำคัญนี้มันจะต้องทำให้เราเนี่ยต้องกังวลถึงข้อสุดท้ายก็คือความปลอดภัยนะคะว่าปลอดภัยไหมเอาอุปกรณ์วางไว้ แล้วมันจะหายไหมนะคะมีเก็บเครื่องมือได้ข้ามคืนไหมแล้วก็ต้องการคนดูแลไหมที่จอดรถสะดวกสบายไหมมีหมอไหมนะคะซึ่งการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราต้องถ่ายภาพเป็นพนอรามามาจด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะทำแผนที่นะคะ ซึ่งการหาสถานที่ถ่ายทำดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดซับซ้อนมากนะคะถ้าเราเตรียมสถานที่ได้ดี งบประมาณเราไม่เกิน เราประสบความสำเร็จค่ะ